สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้น้องเกดจะพามาทำเมนูง่ายๆนั่นเองก็คือ แกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะ อันนี้หัวหอมนะคะ แล้วก็ตะไคร้ เสียงอะไรนี่งองมาในโทรศัพท์ไม่รู้ข่านะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ นี่ ส่วนอันนี้จะเอาไว้โขลกนะคะพริกตะไคร้ หัวหอมแล้วก็เกลือนะคะตั้งหม้อนะคะ แล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะ ต่อไปนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะวัตถุดิบเรารอจนน้ำเดือดนะคะ เพื่อนๆส่วนอันนี้นะคะเราก็จะมาโขลกให้ละเอียดเลยค่ะใส่ลงไปเลย โขกเลยนะคะ เสร็จแล้ว ตัดแซลมอนเลยค่ะเพื่อนๆรอจนน้ำเดือดรอจนน้ำเดือดนะคะ ถ้าทุกคนไม่ชอบ ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ นี่คืออะไรปลานะคะทุกคน รอน้ำเดือดค่ะ เดี๋ยวเราใส่ปลากระป๋องลงไปเลย ต่อไปเราจะปรุงรสได้เลยค่ะ ติดต่อไปนะคะรสดี ต่อไปน้ำปลานะคะทุกคน ใส่ลงไปเลยต่อไปวุ้นเส้นนะคะเพื่อนๆ คนค่ะแล้วก็รอให้น้องเดือดนะคะ เดือดแล้ว ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะ คนให้ทั่วค่ะ ชิมดูได้เลยค่ะ ชิมค่ะ ค่ะ เมนูนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะ เพื่อนๆมา เพื่อนๆ ลองไปทำตามดูนะคะ อร่อยมากๆ เลย บ๊าย บาย